ในบทเรียนนี้นะคะ เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการแสดงคุณสมบัติ หรือรายละเอียดของไฟกระสานค่ะ คุณสมบัติหรือรายละเอียดของไฟกระสานคือคุณสมบัติต่างๆ ที่มีประโยชน์สำหรับการตรวจสอบ และค้นหาเอกสาร เช่น ผู้สร้าง ชื่อเรื่อง ชื่อหัวเรื่องและคำสำคัญ เป็นต้นค่ะ รายละเอียดทั้งหมดจะอยู่ในรายการอินโฟของแท็บไฟล์และผู้ใช้สามารถกำหนดให้ไฟกระสานมีรายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ตามต้องการ ซึ่งสามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้ค่ะ จากแท็บไฟล์นะคะ ใช้คำสั่ง Info ค่ะ คลิกปุ่ม Property คลิกคำสั่ง Show Document Panel ใน Document Property พิมพ์หรือแค่แก้ไขรายละเอียดต่างๆลงไปได้เลยค่ะ หลังจากนั้น ปิด document property ไปนะคะ หรือว่าเราจะกำหนดคุณสมบัติหรือในของไฟล์เพิ่มเติมได้ตามขั้นตอนดังนี้ค่ะ จากแท็บไฟล์นะคะ เชื่อมสั่ง info คลิกปุ่ม property คลิก a d d o n e property หลังจากนั้นเราก็ใส่รายละเอียดเพิ่มเติมลงไปค่ะ เสร็จแล้วคลิกปุ่มโอเคค่ะหลังจากนั้นรายละเอียดของคุณสมบัติของเอกสารนะคะจะปรากฏอยู่ในส่วนของ property ค่ะสำหรับบทเรียนนี้นะคะก็ขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้นะคะหากผู้เรียนอยากทบทวนนะคะ สามารถอ่านทบทวนได้ในบทเรียนที่เป็นเอกสารค่ะ แล้วพบกันใหม่ในบทเรียนถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ